สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับจำได้สวัสดีครับเราเราเริ่มกันเา็สวัสดีเป็นรายการดีครับเออมันจะสมกับชื่อรายการเราไหมเทปบอนเลอร์ไม่ล้วก็เล่นเทได้ จริงๆแล้วให้ให้เกียรติแค่เทปแรกแค่ช่วงสิบวิแรกหลังๆมันก็จะเริ่มแบบ ไม่ไม่ใช่รายการแล้วมันเริ่มเป็นแบบเทปอะไรวะเนี่ยเออนะฮะแนะนำตัวหน่อยพี่อ้ครับ รายการนี้คือรายการมุมเล่นตามชื่อเลยเรย์คอนเนอร์เลยคอนเนอร์เดี๋ยวต้องต้องบอกก่อนว่าเล่นอะไรนะ เดี๋ยวเดี๋ยวความหมายมันมันไปได้หลายแบบนะไปได้หลายแบบจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นนะ เราก็ต้องเกริ่นกันก่อนว่าทำไมเรามานั่งอยู่ตรงนี้นะจริงๆเอาแบบไม่เป็นทางการมากก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าผมอยากทำช่องเกี่ยวกับเรื่องเกมเรื่อง กระตุ้นเรื่องอะไรพวกนี้ในความที่เรารักเออ ชิลของเราน้ำจริงก็หลายคนอาจจะรู้จักนะครับผมผมก็ทำช่องตุ้มจีเนียสนนองก็ทำเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนะรแล้วก็จะมีแฟนคลับเรียกร้องมาให้พี่คุยเรื่องกระตุ้นบ้างอะไรแบบนี้เด็กๆใครผู้ชายมันก็จะชอบเหมือนกันนะครับเราก็เลยแยกกลุ่มมาทำแต่ว่าทำเดียวมันไม่หนุ่นะก็คุยกันเออพี่ก๊อฟเพื่อนซีนะครับก็เลยแบบมีร้านเกมอยู่แล้วมีร้านเข้าร้านอยู่อย่างเงี้ยคือร้านพี่ก๊อฟเลยที่เราอยู่เนี่ยใช่ เดขที่สองร้านนี้เขาดีนะเขาไม่ขายนะเขาแจกฟรีนะใครเดินเข้ามาหยิบอะไรเขาให้หมดใจไอ้ผมได้มาสากสาทีะอังอื่นเริ่มร้อยหล่อแล้วจะหมดอยู่แล้วเนี่ยมีเครื่องพงเครื่องเจใครอยากได้อะไรมาขอพี่ก๊อฟเชิญครับเชิญนะใจดีนะรู้ไม่รู้ดูแบบนี้นะพี่ก๊อฟก็เลยไงพี่ก๊อฟก็คุยกับพี่บอยคือพี่บอยเนี่ยเป็นพี่ชายก๊อฟตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องกันเล่นเกมกันมาตั้งแต่เด็กเป็นปรมาจารย์ผม ในการเล่นเกมสอนถ่ายแก้วบนจอจนจอยพังหายวายตัวหมดเล่นคนพาพี่ก๊อฟ ไปเกมตู้บัตรมาจองแก้ผ้าไปเปิดดูอันอันนั้นตอนโตแล้วตอนโตแล้วตอน้เขจะทำเด็กตอนเด็กก็เลยพี่เห็นแล้วพี่ไม่ห้ามอ่ะไปดูไปดูไปดูด้วยไปดูพี่ตัวหยอดเลยแถวไหนวะทำไมไม่เจอไอ้เหี้ยห้างต่างๆก็มีมึงสมัยก่อนอ่ะไอ้ที่เกมที่มันแบบต้องอ่ะที่มันเป็นแบบที่มันต้องเป็นเหมือนเปิดลูกเนี่ยยิงยิงตัวขึ้นไปแบบตัดลูกแบบไม่ให้โดนปีศาจ ไม่งั้นมันจะไม่่งเลยไม่เปิดอ่ะพ่อกูพาไปเดินบ้านโอ้โหมันไม่เจออะไรแบบนี้เลย ได้ใช่แต่ว่าส่วนตัวผมทำช่อง YouTube ร้าบัญชีเนี่ยนะครับพีพี่ก๊อฟนี่ทำอย่างอื่นก็ทำเกี่ยวกับเกมครับ ตอนนี้ก็มีบริษัทที่ผลิตเกม แล้วก็พวก VR พวกแอปพลิเคชัน มีตัวอย่างไหมเนี่ย มีอะไรบ้างที่มันมันออกมา ตอนนี้ตอนนี้ส่วนว่าทำเป็นซิมูเลชันทำซิมูเลชันให้องค์กรต่างคือว่าต่างๆอาจจะเกี่ยวกับเรื่องขับรถมั่งเรื่องยิงปืนมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราทำก็คล้าย ๆ เกมแหละ มันอยู่ในวงการนี้แล้วนะ แต่ว่าซิมูเลชันมันก็จะใช้สำหรับการเทรนนิ่งนั่นเป็นหลัก อันนี้ยกตัวอย่างนะแบบเขาคือคนที่เอาความชอบเล่นเกมมาเด็กมาทำเป็นงาน ใช่ใช่ใช่ใช่จริงจริงสวัสดีครับก็ สุทุกคนศิษาพรบอยนะครับ ใครที่คุณหน้าคุณตากับผมอยู่แล้วก็เพราะว่าผมน่ะจัดรายการอยู่ FM 99จัดด้วยนะครับ อดีตก็จันทร์อังคารนะครับ หลังๆ มาตอนนี้มาก็งานเยอะโดนฮะ ตอนนี้ย้ายไปเป็นวันศุกร์อ๋อวันศุกร์วันศุกร์ครับผมวันจันทร์เนี่ยก็เป็นเรื่องกล้องกับการถ่ายภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับอย่างที่ที่เห็นในในเฟซพี่บอยอ่ะอันนี้ล่าสุดไปปากีมาที่ไกด์ถึงอาก้านะครับ น่าสนใจเม้นมาเลยถ้าใครอยากเห็นคลิปพี่บอยแบบไปเที่ยวต่างประเทศแบบคลิปไปเที่ยวนะคลิปไปเที่ยวโอเคแต่แต่พี่บอยอ่ะโทรมาตอนโทรมาเขาพูดมาคำหนึ่งว่า อยากอะไรแบบลึกๆอ่ะไปคุยกันบอลลึกๆนี่เสียวไหมไม่คือลึกๆคือ ไปเที่ยวคนแบบว่าเอ๋ออเจาะลึกที่ที่คุณไม่เคยไปลึกลึกๆนี่คือเริ่มเสียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถามก่อนไงเพราะว่าเรายไม่รู้ว่าเรื่งองแนะนำคุณก็ดีละวันอังคารก็จะเป็นเรื่องของเกมและธุรกิจวงการเกมในในส่วนของวันอังคารที่ผมจัดเนี่ยก็คือถ้าเป็นเรื่องของเกมเนี่ยที่เอ็มเก้าเก้าของอสมทเนี่ย มันจะไม่ใช่เรื่องของเกมว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้เกมไหนออก อาทิตย์นี้เกมนี้สนุกไอ้เกมนี้ได้กี่คะแนนอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่เรื่องแนวนี้ มันจะเป็นเป็นวิเคราะห์วงการเกมนะควิรับเคราะห์เกมจริงจังนอกจากนั้นก็เปิดบริษัทส่วนตัวทำกับกับกอล์ฟนะทำกับกอล์ฟก็คือเป็นบริษัทเกมทำเกมแล้วก็ทำ AR VR ทำเทรนนิ่งซิมูเลชันให้กับ องค์กรประมาณนี้ครับเจอคุณบอลเลยคสุดท้ายเรยเล่าถ้าเล่าตั้งแต่แรกเลยผมทำโซเชียลมาตั้งแต่แรกเลย ยุคที่แบบว่ายุคเนี่ยที่ว่าแบบทุกเรายังไม่รู้จักเฟซบุ๊กกันเลยคือเรื่องอย่างเรื่องเมื่อก่อนผมทำงานประจำแล้วก็แบบมันมีโซเชียลอันหนึงขึ้นมาให้แบบลองสมัครอะไรอย่างเงี้ยคือเฟซบุ๊กเนี่ยแหละเราก็เริ่มสมัครแล้วเมื่อก่อนจะมีเกมอะไรเล่น ซึ่งไม่มีใครเล่นด้วยเลยพี่แฮปปี้คนเลื่องหมู้ยังไม่ออกเลยตอนนั้นอะมันจะแบบคือสมมติว่าถ้าเกมเล่นอะมันจะขึ้นชื่อใครเมื่อก่อนไม่มีใครเล่นกับผมเลย เล่นมาแต่แรกๆก็โดนบริษัทไล่ออกโดนบริษัทไล่ออกเพราะว่า เราตัวไม่ออกอของจริง เราโมวแล่เล่น Facebook ไม่ใช่ดิบุีเล่นโมวแล่เล่น Facebook อะไรอย่างนั้นมาก็ทำเพจไปเรื่อยๆ ทำเพจโดยการก๊อปฝรั่งก๊อปอะไรเงี้ยทำโซเชียลมา สุดท้ายก็ที่มาดังนี้คือเพจเกมฟุตบอลมันจะขึ้นขึ้นมา6แสนไลค์ เพจแรกของวงการฟุตบอลเลย ช่วยช่วยกดแบนผมก่อนเนี่ย บุเลนโดนหลังไปดไม่ละคือแต่ละคือเพจมันฟิลไปก็แบบเรารู้สึกว่าเราอิ่มตัวกับวงการฟุตบอลละก็ไปทำพวกเรียกว่าจะเป็นจับเป็นผู้จัดการดาราอินฟลูเอนเซอร์หรือแบบไปเป็นที่ปรึกษาหลังจากนั้นมาเราก็ทำเป็นแบบพวกยูทูบเป็นรายการเป็นอะไรเงี้ย รายการที่ดูอยู่หลายรายการก็จะเป็นที่ทางผมเป็น ที่ปรึกษาบ้างเป็นคนผลิตบ้างเพียงแต่ว่าเราแค่ไม่ได้ออกตัวขน่านั้นแล้วที่องค์บอลโลกอะไรเงี้ยรายการก็ค่อนข้างเยอะ ตอนนี้ก็งานเยอะพอสมควรนะครับ ก็ฝากพวกเพจที่ที่ผมดูแลด้วยใช่คุณไปตั้งสองสามเพจเดี๋ยวมันจะได้ไปอะไรนับะอะไร้ะหมบอกดูออครับ จริงๆเอาหลักๆแรกๆ คือเพจผมเองคือฟุตบอลแม็กนี่เพจผมทำเองแล้วก็ จริงๆ ก็จะมีเพจของพวกพี่อ้ำเนี่ยก็จะดูแลแต่ว่าก็เป็นเป็นแบบเป็นคนดูแลเรื่องเรื่องงานโฆษณาให้ มีฟุตบอลจีนเนี่ยมีแมนยูผู้ตายมีจันบีมีจัดแดงอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็จริง ๆอ่ะมันจะมีอีกเพจหนึ่งแต่แต่จะพูดไม่ได้เป็นเพจอันดับหนึ่งอันดับสองอาการของของประเทศตอนนี้น่าจะน่าจะใกล้ได้คุยสัญญากันแล้วว่าจะกลับได้จะได้มารับ แล้วก็เร็วๆนี้ผมจะเปิดเปิดเพจใหม่เพจหนึ่งซึ่งทำกับปอ ก็คือชื่อโคตรเกียนเสียดฟุตบอลโคตรเกียนใช่เกียนฟุตบอลจริงลักษณะน่าจะเป็นโคตรเฮียโคตรเฮียมากกว่าเกียนฟุตบอลเลยคือคือด้วยเราทำอะไรแบบแล้วเราเราสิ่งหนึ่งที่เรารู้เลยพี่คือ เรารู้ว่าใครเราเอามาจับมาทำอะไรแล้วมันจะเกิดแน่แล้วผมก็งงว่าบุคลิกอย่างไอปออ่ะทำไมไม่มีใครเอามาจับทำอะไรสักทีมันต้องมีมันต้องมีเหตุผลแล้วมันมีเหตุผลแล้วล่ะแล้ว ผมอยากได้ทำไมเขารู้แล้วแหละผมขอบคุณมากนะฮะแต่อย่างน้อย พจของกูมึงก็ยังไม่บอกว่ามึงดูแลด้วยอีกเพจหนึ่งนะอ๋อมีอีกเพจหนึ่งคือซิกวันนายของของคุณปอของพ่อของติงจะดเยี่ยมคนสุดท้ายนะคือเรื่องมันเล่ามาจากครับไปเราได้ครับประมาณนี้เรื่องผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมา ทุยคือเรื่องเรื่องมันเริ่มมาจากที่ว่าพี่อ้ำอะเขาเคยบ่นในอะไรคือผมมาเป็นแฟนคลับพี่อ้ำมาก่อนพี่อำบ่นบ่นเลยเหรอบ่นเลยไม่ใช่บ่นเลยเขาเขาพูดในรายการว่าเขาออยากทำเกี่ยวกับ คอนเทนต์เกี่ยวกับการ์ตูนเกมบ้างแล้วก็พี่อ้ำถ้าเกิดว่าพี่อ้ำไม่มีมีคนว่าอะไรบอกได้ผมยินดีช่วยแล้วก็เพราะว่าเราก็ชอบการ์ตูนหรือเกม คือพูดง่ายอะไรที่ไม่ใช่งานผมชอบหมดเลยมันไร้สาระผมชอบหมดเลยวันหนึ่งพี่อ้ำเขาก็ทักผมมาแล้วก็คุยกับคุยกับพี่ก๊อฟเนี่ยนานคุยกันสองคนเนี่ยเห็นพี่ก๊อฟก็ ถอดเสื้อนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดูรูปหลักได้คุณจะบอกว่าเดี๋ยวผมยังไม่ได้เข้ารายการเลยเขา่าคุยกันแล้วเขาก็เออเขาจะทำรายการอย่างนี้แล้วเขาเลือกอ่าสนใจเลือกผมมาทำงานด้วยมามาเป็นจะครีเอทีฟหรือมันจะมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่อันเนี้ยมันเออเป็นความท้าทายที่เราแบบเอาว่าที่จะได้ทำในสิ่งที่เราแบบยังไงกูก็ต้องทำอ่ะเกมกูก็เล่นการ์ตูนกูก็อ่านใช่ป่ะเออแล้วก็ทำงานกับไอดอลผมด้วยคือพี่บอยนะฮะ ถึงพี่อ้ำด้วยแล้วเราเออไม่แต่ว่า แทรกนิดนึง เจอเขาบ่อยนะ ตามงานแข่งเกมอ่ะก็จริงๆแล้วผมเออเขาไม่ให้เข้าอยู่หน้างานเออร้องไห้เลยพยายามไม่ได้เข้างานประจำก็คือผมทำงานเกี่ยวกับสื่อครับเป็นครีเอทีฟรายการ รับงานนอกก็คือบรรยายวนปล้ำกับพ่อแล้วพ่อผมคือนาติงนะครับผมบรรยายวยปล้ำกับพ่อภาคกีฬาก็อ้วนอ่าลุงอ้วนคนหนึ่งที่พูดเก็บเก็บนาฬิกาเยอะอยู่ ความสนใจของเกมและการ์ตูนพวกเราก็ไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอาจริงก็ไม่ได้แบบว่าเล่นเกมทุกเกมเหมือนกันหรืออะไรมันมีมากน้อยต่างกันครนี่นเรื่องเกมแรกอะใน EP แรกเน ่างที่เราคุยกันเราอาจจะยังไม่ได้มีจอบเรื่องของจานหรืออะไรเราเอาแบบพื้นฐานแนวพื้นฐานก่อนว่าอ่ะถ้าเรื่องเกม ใครชอบเล่นแนวไหนก็มาแชร์กันให้รู้ว่าแบบว่าเราเราควรตามคนไหนว่าเทสคนไหนอะไรเงี้ยผมเชื่อนั่งเหมือนกันหรอกพี่มันเหมือนเทสผู้หญิงอะจูเราผู้หญิงเดินผ่านอยู่ในตู้แี้ยบางทีเราก็เล่นตลกเดี๋ยนะแต่ในตู้เนี่ยมันเดินหรือไม่เดินนะ ไม่ใช่แบบตามไปแต่แก่แต่พอมึงแก่ตัวไป มึงไม่ต้องสนเทสนะผู้หญิงอะใครก็ได้ ประวัติของพวกเราเองพื้นฐานอะเป็นเกมแรกอะเกมอะไรจับมาเลยนะเกมแรกๆเลยอะอย่างของผมเนี่ยไม่น่าเชื่อตอนเด็กๆนี่มันคือแบบรุ่นสมัยแบบ Nintendo ไอ้ตามิคอมอะแล้วก็ก่อนนั้นมันจะ็อาตาล i ก็จะมีแต่ความรู้สึกส่วนอาตาลก็เคยเล่นแต่ว่าตามิคอมที่เล่นแบบเกมแรกที่จำได้อะไม่น่าเชื่อไม่ใช่มา r ิโอไม่ใช่อะไรกลายเป็นเกมยิงเป็ดอะ อักฮันักฮันักฮันักฮันสมัยนั้นนะเด็กๆจำได้เลยเหรอใครมีจอยปืนสมัยนั้นก็ใครโซนะมีจอยปืนเฮ้เราตรงนี้บ้างตรงนี้เราเอาจอยปืนแบบจอไปจอ คือมึงจะเล่นทำไมวะไอ้จิ้มถึงที่จอเนี่ยจริงๆมันเป็นรอยไปเลยมุณก็คือเอาแพงหน่อยี่ ของผมอันแรกก็คืออัตาลีครับอัตาลีอัตาลี ใช่ใช่ แล้วก็มันก็พวกแบบเกมขับรถแบบเั้ยก็ภาพมันเป็นแบบ ไอ้นั่นน่ะเขาเรียกอะไรวะ เป็นตัวเขียวจอดำๆ อย่างนั้นน่ะ เป็นสมัยแบบโอ้โหยุคเหมือนสเปซอินเวเดอร์อย่างเงี้ยรุ่นบุกโลมยังไม่ล่มสลายใช่ อันนั้นอันนั้นคือแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีความทรงจำกับมันเยอะนะ เพราะว่าแบบสักพักมันมาเป็น Nintendo แล้วไงแล้วก็จะติดจะไปติด Nintendo เราก็มาพวกคอนท่องคอนท่าอะไรนะมาริโอไปพี่บอยต้องข้ามไปพี่บอยก่อนเพราะว่าเจนนี้ก่อนนะของ P O N G ปองปองปองไอเกมมิงปองแบบนี้นะที่มันจะเป็นลูกเด้งไปเด้งมาเราต้องเลือกซ้ายขวาซ้ายขวาปองเกมแรกของโลกแล้วเนี่ยถ้าจะไม่ผิดอ่ะโนโนโนไม่ใช่เกมแรกแต่แต่ว่าเป็นเกมไม่น่าเลยกูลืมมากแม่งลืมไปว่าเขาเขาเทสแต่ว่า แต่ว่าเป็นเกมที่ผู้คนส่วนมากมักจะจดจำเด็กยุคนั้นก่อนไปมีข้อเกมมันไม่ได้มีอะไรมากใช่มันจะเป็นลูกที่เด้งไปเด้งมาแล้วเราต้อง เล่นได้สองคนจอยติ๊กของครับ น่าจะเป็นของอัตาลิรุ่นอะไรก็ผมจำไม่ได้แล้วเราต้องคอยลูกอันไหนที่มันทะลุไปก็คือฝั่งแพ้อันนี้จำได้ในเกมแรกที่เล่น แต่เกมสมัยก่อนจริงช่วงประมาณก่อนปี 90 มันจะเป็นเกมที่ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้ว มันไม่ได้มีอะไรมากอ่ะกราฟิกมันแบบกราฟิกตาห้ามพูดถึงกราฟิกมันเหมือนคอมสมัยก่อนหรือเปล่าว่าที่ยิงตัวเข้าไปทีละเม็ดทีละเม็ดอย่างนั้นแต่ความสนุกคือ สมัยนั้นอะแค่เห็นตัวที่มันเราขยับมันเองได้อะก็เจ๋งแล้มันวเจ๋งไปแล้วมันไม่ต้องแบบโอ้โหไม่ต้องเหมือนคน เหมือนอะไรหรอก แค่เรารู้สึกว่าไอ้นี่มันเป็นตัวอะไรอะแล้วเอามาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราขยับมันได้อะสนุกแล้ว การดีไซน์ของเกมแทบจะไม่ต่างแบบสมัยเมื่อสสสามิบี่สิบปีที่แล้วก็คือแค่เราบังคับตัวแล้วก็ตัวไปทำอะไรทุกอย่างจุดต้อง่อของบอลของเกมผมว่าเอาจริง ไม่อยากพูดคำนี้เลย คือเมื่อก่อนท่านจน จะไม่จะไม่มีเกมเล่นเลย แต่ว่าเกมแรกที่เล่นอ่ะคือพ่อพาไปเล่นบ้านเขาเจ้านายเจ้านายเขาก็จะมีเครื่องเขาเรียกนะแฟมิลี่แฟมิคอมอะไรสมัยก่อนอ่ะเขาบอกเนี่ยฝึกเล่นกับลูกเขาลูกเขาเล่นเก่งมากอะไรเงี้ยให้เขาสอนให้เพราะว่าบ้านไม่มีเครื่องเล่นเล่นไม่เคยเล่นเกมแรกเล่นคือคอนท่าคอนท่าภาคหนึ่งภาคหนึ่งนะใช่แล้วก็แบบอิสูตรขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาบีเอซีกตาอะไรเงี้ยภาคแรกเลยเนี่ยคือภาคแรกเลยก็ก็ได้เล่นภาคแรกกับเขา ก็แบบเขาก็จะเริ่มสอนว่าอันนี้กระโดดได้ยิงนะอะไรแบบเนี้ยสรุปคือแม่ตายตัวหมดเลยเหลือตัวกูเล่นคนเดียว มายืมชีวิตเราเเก่งมากเก่งมาก ไม่ได้เก่งกับมันที่ไม่เป็นความประทับใจแรกเลยคือไอ้เนี้ยเราบังคับตัวละครหนึ่งที่มันดีกว่ามาทำลายิีซาจได้อะทำลายไอ้ตัวศัตรูได้อะแบบโอ้โหเราตื่นเต้นตึกตื่นเต้นมาก แล้วความตื่นเต้นกว่านั้นอะเวลาเราเก็บของอะไรอะ แล้วปืนมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะเราแล้วแบบแบบแวบแรกที่ความรู้สึกคือจำได้เลยว่า มันตื่นเต้นที่เฮ้ยเก็บอันเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นอะไรวะเก็บอันเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นอะไรวะของคุณนะของคุณอ่ะผมเอาจริงผมจำไม่ได้ว่ะว่าเกมแรกจริงๆเลยข้ามไปเลยกมคืออะไรเสัตว์ คือคือแต่แต่เป็นเกมหนึ่งที่ผมมันจะอยู่ในความทรงจำผมตลอดเวลาเลยเพราะว่า นึกถึงยุคแรกๆที่เล่นเกมอ่ะมันก็คือยุคผมมันก็จะเป็นไอเนี่ยไอซึ่งเครื่องขาวแดงอะซุปเปอร์เอ๊ะอะไรที่มันแฟมิลี่มันจะเข้าไปแล้วที่เขาเรียกกันอ่ะเกมที่ผมเล่นกับมันเป็นเกมเล่นผมเล่นกับพ่อเว้ยเล่นข้างๆเลยนั่งเล่นด้วยกันสองคนเป็นเกมตะลุยดาน ดับเบิลดากอนภาคแรกเลย ดับเบิลดากอนเลยทีแล้วผมยังผมยังจำตีมเทปมันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดให้แล้วตลับหายากด้วยเวลาก้อนอ่ะแล้วเวลา เวลาเล่นกระตุกอะไรกูว่าเอาผ่านเออน้ำตาจิตจำเลยเนี่ยก็เลยเล่นได้ มันเป็นเกมที่เราเล่นกับพ่อเว้ยแล้วคุณฝึกเรียนทักษะเรียนฝึกจากนี่ชิมหาพาเบอรนนี่เริ่มจากนี่นตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยมันมีกดท่าด้วยมีมีสเปนเจ็ดมีมีชกแต่ผมก็ไม่รู้ว่าหนวดังไงเว้ยยังไม่มาผมกับพ่อไม่รู้ก็ต่างคนก็จวงจวงจวงจวงจวงไปเรื่อยอ่ามีจ้วงจวงจวงไปเรื่อยจวงเดียวแสดงว่านัทติงเขาก็เอนจอยตรงนี้ไม่ครับผมเหมือนพ่อผมซื้อแผ่นผีแล้วมันสูตรแบบตายไม่จำกัดออ๋ข้ามด่านก็ได้ด้วยข้ามด่านก็ได้ด้วย คือไม่รู้กีท่าไหนกูข้ามด่านได้เว้ยเออไปเรื่อยๆเลยเว้ยเอออะไรเงี้ย ก็เลยน็อกกับพ่อจนได้เออเล่นน็อกกับพ่อแล้วเล่นเป็นเกม มันเลยทำให้ผมหลงหลายเกมต่อสู้ไฟติ้งมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพราะว่าไอ้เกมนี่แหละจ้วงจ้วงจ้วงตักตักตักอะไรเงี้ยเออแต่เมื่อดาก้อนจำได้เลยจำได้จริงแต่เมื่อดาก้อน ดับเบิลดากอนจริงๆเราพูดถึงแผ่นจีนผ่นผีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าสมัยก่อนที่เราเล่นทันนี้เข้ามามันเป็นมันเป็นสตรีทไฟเตอร์จีนมันจะแบบแปลกสีมันจะแบบพิงพิ้งอเขาเรียกว่าโมดปะโมดแบบที่ปรับแต่งเอิมเป็นมอสอะใช่ใช่แต่มันเหมือนคนละโปรแกรมกันเลยนะใช่ป่ะไอ้เพลย์เนี้ยซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนนะ ตอนแรกอะกดท่องกดท่าอะไรก็ไม่ได้นะ มันเป็นกดท่าแบบมันเป็นกดปุ่มเอาอะมันไม่ได้เป็นกดควงได้เลยไม่ได้นะ มันเป็นกฎข้าวันมีข้อนนะแล้วนี่นะ EP แรกก็รู้จักตัวตนที่มาที่ไปนะ แต่ละคนทำอะไรกันอยู่นะจะได้รู้จักกันไว้ก่อนกับ EP แรกของเทคอนเนอร์นะครับ ก็เปิด EP แรกก็ ยาวหน่อยเล้าใจเลยเล้าใจหน่อยได้เห็นสไตล์แต่ละคนด้วยแต่ละคนคาแรคเตอร์ประมาณไหน ผมว่าจากการพูดจากอะไร ทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะสำหรับ EP นี้ EP แรกครับไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ